วัสดีค่ะ นุกนิกจาก iMod ค่ะ วันนี้นุกนิกจะมาอัปเดตราคาของ AirPods ที่ Apple เพิ่งประกาศลดราคาไปทั้ง 3 รุ่นเลย จะเป็นยังไงนั้นมาดูกันค่ะ a อ r พร้อมที่ชาร์จแบบปกตินะคะลดราคาจาก 5,990 บาทเหลือ 5,684 บาท ส่วน AirPods รุ่นที่มาพร้อมเคสชาร์จ แบบไร้สาย ลดราคาจาก 7,490 บาท เหลือ 7,151 บาทค่ะ ส่วน AirPods Pro ลดราคาจาก 9,490 บาท เหลือ 8,992 บาทค่ะ ราคานี้มีผลทันทีเลยนะคะ สำหรับใครที่อยากจะซื้อ AirPods ก็ให้เข้าไปซื้อได้ที่ Apple Store Online Apple Icon สยาม หรือที่ Apple Central World ก็ได้ค่ะ ฝากกดติดตาม กดไลค์ และกดแชร์ช่อง iMode Official ไว้ด้วยนะคะ สำหรับวันนี้นุ้กนิกขอลาไปก่อน สวัสดีค่ะ